ภาษาลุงเป็นงี้แหละนะครับทุกสมุทัยนิโรธแล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าดับสนิทแล้วจึงจะได้ไม่ต้องเกิดอีก มันจะรู้เองฮะโดยโดยอัตโมติของกายใจจิต เราจะรู้เองครับ ตอนนั้นคำตอบสุดท้ายอยู่กับตัวเองนะครับตัวนี้ มันจะรู้เองเลยครับตัวนะตัวนี้ก็ห้ามไม่ได้นะคุณกนกคุณกมลวันนะครับ นะนะนะนะโอเคนะมันจะรู้เองสิ่งนี้จะรู้ได้เฉพาะตน มันมีภาษาอากาลิโกใครก็ตามถึงสภาวะอากาลิโกที่ว่าเนี่ยอากาลิโกคืออากาลิโกเนี่ยเวลาเป็นศูนย์นะครับจำด้วยครับ จะบอกว่าไม่มีเวลา ทุกๆเวลาตลอดเวลาไม่เลือกเวลาได้หมด ความหมายค่อนข้างจะเดียวกัน ถ้าเซตโปะเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองนะครับ เป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ยังมีเวลาอยู่นะครับ งั้นเวลาเป็นศูนย์ก็คืออาการลิโก เท่านั้นนะครับเท่านั้น ภาษาสวดมนต์ก็มีคำว่าอากาลิโก เอหิปัสสิโกปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิปตะโพวินยูหิตีลืมสาธุเลยนะ เนี่ยตัวนี้นะครับแปดหมื่นสี่ลุงจับประโยคนี้จบเลยครับแปดหมื่นสี่พันนะครับ เอาประโยคเดียว อย่างอื่นคนอื่นเขาจำกัน ปล่อยเขาจำกันไป ลุงไม่จำลุงเข้าใจแค่นี้ก็พอแล้ว ประมาณนั้นครับ